ลวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ เป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอคอร์สขายของออนไลน์ เริ่มต้นจากศูนย์บาทนะคะ ซึ่งบางคนอาจจะใช้เรียกวิธีการเหล่านี้ว่าอาจจะเป็นวิธีการขายสินค้าแบบพรีออเดอร์ก็ได้ก็คือสั่งจากต้นทางมาแล้วก็มาขายในเพจเรานะคะ แล้วก็หรือ ส่งต้นทางมาแล้วก็เอามาส่งที่เราแล้วก็เอามาขายในเพจเราอะไรเงี้ยสต็อก ของไว้ก็ได้อันนั้นอ่าพรีออเดอร์แต่ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า drop ship drop ship ก็คือเราสั่งจากต้นทางแล้วให้ต้นทางนั้นอะส่งไปให้ลูกค้าเลย โดยที่เราทำหน้าที่รับเงินจากลูกค้าแล้วก็ซื้อของแทนลูกค้า แต่ว่าเวลาแจ้งที่อยู่เนี่ยให้แจ้งที่อยู่ของลูกค้าโดยตรงเราแค่ทำที่รับส่งรับจ่าย แต่ตรงเนี้ยก็ต้องต้องอะไรอะ่ะ เขาเรียกว่าเป็นการ ต้องระมัดระวังนิดนึงเรื่องของเพราะเราก็ต้องรับผิดชอบอถ้าสมมติว่าสินค้าดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบถูกไหมครับว่าเราเป็นสื่อกลางให้กับลูกค้าด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เวลาซื้อของอะไรเงี้ยก็ต้องต้องดูหลายๆ ส่วนหน่อยศึกษาเยอะๆนะคะเกี่ยวกับการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันจะสิ่งคลิปนี้ดิฉันจะมาสอนเเกี่ยวกับสเต็ปการขาย เอาแบบตั้งแต่ต้นจนจบเลย ซึ่งแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณได้ศึกษาจากจากอีบุ๊กที่ที่ฉันให้ไปเรียบร้อยแล้วก็คงจะทราบนะคะ ว่าจะต้องทำอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำตอนนี้เลยก็คือ คุณเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมนะ แล้วคุณเปิดหน้าจอเฟซของคุณไว้เฟซที่สร้างแฟนเพจไว้แล้วนะคะอ่าอย่าเพิ่งถามแล้วว่าทำยังไง เพราะว่าดิฉันสอนการสร้างแฟนเพจไว้ละเนาะอยู่ในอีบุ๊กนะคะแล้วก็ อันที่ 2 ก็คือเปิดดับชิปอ่าโทษค่ะ เปิด Google Drive ไว้ Google Drive คุณต้องสร้างหน้าตาแบบนี้ ดิฉันก็สอนไว้แล้วในอีบุ๊กเหมือนกันนะคะ สร้างเสร็จแล้วทำยังไงวิธีการสร้างเป็นยังไงก็ไปหาเอาเองเนาะ ดิฉันสอนไว้เรียบร้อยแล้วมีคำแนะนำด้วย ถ้าเกิดใครข้ามกดข้าม อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะคะ สิทธิ์ของคุณเนาะในการที่จะทำให้มันได้จริงๆเนี่ยคุณต้องทำตามที่บอกก่อนไม่ใช่ไม่บอกนะบอกแล้ว แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทำก็กลับไปทำเนาะ จะได้จะได้ง่ายอ่ะในการขายของอะไรเงี้ยเราจะได้ทำเป็นบางคน บางคนที่ทำไม่ได้ เพราะว่าออยากรู้เร็วๆ ก็เลยกดข้ามไปเรื่อย ๆแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันโอเคไหมทีนี้เตรียม 2 ก็คือเตรียม Google Drive 3 ก็คือเรารู้แล้วว่าเราจะขายสินค้าอะไรถูกไหมคะอ่ะดิฉันเปิดแฟนเพจขึ้นมา หน้าเฟซดิฉันเปิดแฟนเพจอันอันนี้ขึ้นมา ถ้าคนที่ตั้งแฟนเพจตั้งค่าแฟนเพจเป็นแล้วเนี่ย คุณจะรู้เลยว่าแฟนเพจที่คุณสร้างไว้เนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้ที่เขียนว่าทางลัดอะค่ะ ดิฉันจะเลือกกระปุกออมสินขึ้นมาอ่าดิฉันสร้างแฟนเพจชื่อกระปุกออมสินขึ้นมา อันนี้ยังไม่ได้ทำโปรโมทอะไรเลยนะเออสังเกตว่าจะยังไม่มีคนมาลงมาไลค์ยังไม่มีคนมาติดตามอะไรมากเพราะดิฉันสร้างไว้เพื่อที่จะแบบอ่าตั้งสินค้าไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยโปรโมททีเดียวนะคะอันนี้กรณีที่สร้างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ คุณไปสร้าง cover ตรงนี้มานี่สอนแล้วด้วย มีคลิปสอนด้วยนะคะใน ebook เนาะวิธีการสร้างต่างๆ ตั้งชื่อเทคนิคยังไงสอนหมดแล้วเนาะเมื่อได้แล้วค่ะ จากนั้นเปิด Google Drive ขึ้นมา มีตรงนี้เรียบร้อยเห็นไหมคะช่องรหัสชื่อสิชื่อสินค้า ลิงก์เว็บเอาอะไรมาใส่เดี๋ยวจะมาบอกกันเนาะคราวนี้เราก็มาหาเว็บที่เราจะไปหาของกันออย่างดิฉันเนี่ยในแฟนเพจขายกระปุกออมสินเราก็เลยเปิด แน่นอนอ่เว็บพวกนี้เวลาสั่งของเนี่ยจะสั่งแบบในราคาปลีก สั่งทีละชิ้นได้ แต่ถ้าเกิดเป็นอาลีบาบา .com จำได้ใช่ไหมคะต้องสั่งแบบเยอะๆเออ มันก็มีเทคนิคเหมือนกันเนาะว่า สั่งทีละชิ้นก็ได้เหมือนกันแหละ แต่ว่าต้องติดต่อซัพพลายเออร์ดีๆ ดูดูที่เขาบอกว่าส่งชิ้นเดียวก็ส่งอะไรเงี้ยเออมันก็มีเทคนิคอันนั้นคือต้องเจาะลึกเข้าไปอีก เนาะ อันนี้เอาแบบพื้นฐานที่เราที่เราทำกันได้ง่ายไม่ต้องสับสนเยอะนะคะ ให้คุณเปิดมาสัก 2 เว็บก่อน เปิด aliexpress.com นะคะ ขึ้นมาแล้วก็ ไซต์สมัครสมาชิกให้เรียบร้อย นะคะ สมัครสมาชิกเสร็จแล้ว สมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็สามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้เลยเวลา คือสมัครสมาชิกเพื่อที่จะ ถ้าสมมติว่าเราจะเอาจริงๆเนี้ยเราจะได้สั่งของจากที่นี่ได้เลยนะคะส่วน eBay นะคะอีเ y ก็เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะสมัครให้เรียบร้อยแล้วก็เนี่ยดิฉันไซอัพเข้าไปละอ่าดิฉันก็เป็นสมาชิกเคยทำการซื้อขายในอาลีใน eBay เนี่ยหลายครั้งมีแต้มอยู่สีแต้มอะไรก็ว่าไปนะมันมีคะแนนให้ด้วยนะคะ ยิ่งคะแนนดีเท่าไหร่ เราก็สามารถมาขายของใน eBay ได้ด้วยอะไรเงี้ยเออคือมันมันเพิ่มเครดิตให้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนนั้นนะคะทีนี้ เรามาหาของกันดีกว่า เรามาหากระปุก วิธีการหาใน 2 เว็บนี้ดิฉันแนะนำให้ใช้ภาษาอังกฤษ ใครไม่แข็งแรงก็เปิด Google Translate พิมพ์ Google ใครภาษาอังกฤษไม่ไม่แข็งแรงนะ พิมพ์ Translate เข้าไปอ่าประมาณนี้เอาคำนี้เนาะปุ๊บ enter นะคะ แล้วก็แปลเลย หรือตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ เราต้องการคำว่ากระปุกออมสิน ดูซิว่าเป็นยังไงระบุออมสินภาษาอังกฤษ อันนี้ภาษาอังกฤษตรงนี้แปลอ่าพิกกี้แบงค์อ่ะก๊อปปี้มาคลุมดำ คลิกขวาก๊อปปี้ไปวางเลย pass คลิกขวาที่ช่องว่าง ช่องนี้ ปึ๊บ pass กด search คือทำไมต้องหา2เว็บเพื่อเปรียบเทียบราคาว่าเราจะเอาต้นทุนจากสินค้าจากเว็บไหนเนี่ย ที่ถูกสุด ๆ บางที สินค้าแบบเดียวกันอะราคาต่างกันนะจะบอกให้ เออ ดูเรื่องของค่าขนส่งอะไรให้ดีๆ ถ้าเกิดมีฟรีชิปปิ้งด้วยก็จะดีมาก ถึงแม้จะฟรีถ้าเกิดว่ามาส่งฟรีทั้งสองที่อะคุณก็ต้องดูอะไรอะดูเครดิตของคนขายด้วยนะว่าเขาแบบดีแค่ไหนเขาเปิดมานานหรือยังอะไรเงี้ยนะเพื่อความมันน่าเชื่อถือ เขาได้คะแนนดีไหมอะไรเงี้ยเออมันอันเนี้ยต้องไปดูเสริมใน YouTube แนะนำว่าไปหาไปหาเสริมใน YouTube นะคะ เอาแค่เริ่มต้นก่อนเราจะจะหาสินค้าสักตัวหนึ่งเอาอะไรดีเอาแบบที่แตกต่างอันอันนี้แนะนำอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดจะขายแล้วนะ่ะเพื่อความน่าสนใจอะค่ะสินค้าเราก็คือถ้าเกิดจะด้วยความที่คู่แข่งมันเยอะถูกไหมในอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องหาอะไรที่มันมันแตกต่างเราอาจจะพิมพ์คำว่าอะไรอะดิฉันชอบสินค้าแบบลักษณะวินเทจก็พิมพ์พิมพ์คำวินเทจเข้าไปเออดูซิมีหรือเปล่าไม่รู้มีหรือเปล่านะลองดูอ่า enter พิกกี้แบงค์วินเทจช่านะกระปุกออมสินแบบ แบบแนววินเทจอะวินเทจเป็นงานเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวบ้านๆอะเขาเรียกอะไรอะวินเทจคืออะไรวะเออเขาเรียกว่าวินเทจกันอะเป็นแนวอย่างเงี้ยนะเก่าๆ เออเก่าๆอ่ะเออก็จะหาอะไรแปลกๆมามาวางขายอะสมมุติว่าตัวนี้รถนี้น่ารักดี 19.99เหรียญ เปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาค่ะ 19.99 เหรียญ อันนี้ฟรีชิปปิ้งส่งฟรีด้วย อ่ามีเพชรสองอัน เห็นไหมคะอันนี้เครดิตของ เนี่ยเขามีพันหนึ่งพันสิบหกคะแนนเนี่ยคนนี้สามสามดาว อันนี้ก็เยอะหน่อย ก็แล้วแต่ประเภทสินค้าด้วยเนาะ อ่ะ สมมติเรามาดูค่ะเหลือเรามาดูราคากันนิดนึงก็แล้วกัน อ่ะ เปิดเข้าไปดูสมมติว่าสนใจรถ อืมคลิกซ้ายเข้าไป เรามาดูรายละเอียดกันค่ะ คลิกแล้วเนาะ นี่ตอนนี้เราหาสินค้ามาวางในแฟนเพจนะ เมื่อเรามาดูรายละเอียดกัน อย่างเช่น อันนี้ก็คือชื่อสินค้าหลวงมาชื่อยาวๆหน่อย เพื่อจะทำไมเขาต้องใช้ชื่อยาว ลดออมสินเก่าๆอย่างนี้ได้หรือเปล่าทำไมเขาต้องใช้ชื่อยาว เพราะว่าพวกนี้มันก็คือคีย์เวิร์ด คีย์เวิร์ดคืออะไรดิฉันสอนไปในอีบุ๊กแล้วว่า คีย์เวิร์ดก็คือคำที่ คนมักจะค้นหาคำนั้นคนคนมักจะพิมพ์ หรือว่าค้นหาอะไรสักอย่างด้วยคำคำนั้นอย่างเช่นต้องหาต้องการหาบ้านเช่าราคาถูก ต้องการหาบ้านเช่าก็ก็เลยพิมพ์ บ้านเช่าราคาถูกเพื่อจะให้จอดลึกขึ้นขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยบ้านเช่าเฉยๆก็เยอะไป บ้านเช่าราคาถูก มันก็ได้เจาะลึกลงไปอีกเหมือนกันเมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าพิกกี้แบงก์อย่างเงี้ยกระปุกออมสินธรรมดามันก็ดู มันก็ดูเยอะไปถูกไหมที่เราเห็นตะกี้ แต่พอดิฉันบอกว่าพิกกี้แบงค์วักวินเทจอ่ามันก็เลยได้เป็น เป็นแบบออมสินเก่าๆน่าสนใจหน่อยเออนะเหมือนกันไ่เขาตั้งชื่อมาเพื่อที่จะแบบให้ให้คนคีย์หา ได้หลากหลายแล้วเจอเขาได้ง่ายขึ้นเมื่อกี้เห็นมาเจอ มีคำว่าพิกกี้แบงค์วินเทจเห็นไหมคะ ยังมีเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยมาลองพิมพ์คำแปลกๆกันดีกว่าเนาะนะ ทีนี้ อะมาดูอ่าอะไรนะรายละเอียดกันนิดหน่อย เรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือ 1. สิ่งที่เราต้องสมมติว่าเราต้องการคำนี้เนาะต้องการสินค้าตัวนี้ แต่ว่าอย่าอย่าฟันธงทีเดียวนะเราต้องไปเปรียบเทียบราคากับกับที่อื่นด้วย ถูกไหมในใน eBay เนี่ยเป็นยังไงนะคะดูซิว่ามีหรือเปล่าอ่ะลองดู เปิดตั้งไว้ก่อน อันนี้ใช่ไหมเมื่อกี้พิกกี้แบงก์วินเทจดูซิใน e เ a y มีหรือเปล่าเออมีรถแบบตะกี้ไหมนะคะ อะไรเนี่ย อ่ะ เป็นแบบ คา เอาใส่คา ไปด้วยซิเผื่อมีมั่วไปก่อน คารถใช่ไหมอ่าลองดูนะคะนะคะ ทีนี้ ไม่น่าจะมี เนาะอ่าโอเค มันเริ่ม มันมันมีคนละแบบกันใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอออันนี้ก็น่าสนใจเลย เออเอาที่เราชอบอะอันนี้ก็คือเป็นอ่าในในอีเวนต์ส่วนมากจะให้ราคาไทยไว้ละถูกไหมคะ แล้วก็กะกะได้เหมือนกันอ่ะไปทีละอันกันแล้วกันอ่ะสมมติว่าเราจะเอาสินค้าจะเอาจะเอารถคันเนี้ยเดี๋ยวดูซิว่าราคาต้นทุนเท่าไหร่ ก็ถือว่าสูงนะ ดูดีๆนะ มันก็เหมาะสมกับประเภทอาหารประเภทสินค้าดูด้วยเนาะ19.99 คูณเท่าไหร่คะคูณค่าเงินเอาค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ US เนาะ19.99ดอลลาร์เอาคูณค่าเงินบาทไทย ตอนนี้1งเหรียญดอลลาร์สหรัฐอะเวียงเวียงก็อยู่ที่ประมาณ35บาทไทยเอา19.99คูณ35ก็จะได้เห็นไหมคันนี้คันเดียวนะคันเดียว 600กว่าบาทตีว่าโอ้หกร้อยกว่าบาทอ่าเรารู้แล้วว่าเนี่ยต้นทุนมา เราต้องการจะยังยืนยันที่จะขายรถนี้อยู่ใช่ไหมเราก็เอาลิงก์ copy ลิงก์เลย copy ลิงก์คลิกขวา คลิกตรงนี้นะคะ คลิกซ้ายครั้งเดียวนะเอาโทษคลิกขวาครั้งเดียว มันก็มาเลย หรือจะคลิกซ้ายก็ได้ เห็นไหมคะ แล้วคลิกขวาอีกทีหนึ่งที่เนี่ย แล้วกด copy แล้วไปกด Google Drive แล้วก็วางลิงก์ตรงนี้คลิกขวาแล้วก็พาร์ทวางปุ๊บได้หรือเปล่า ลองดูสิอ๋อโอเคเพิ่งติดตั้งเพิ่งติดตั้งแอปอลองดูซิได้หรือเปล่าอ่ามาละเขียนคำมันบอกให้โหลดซ้ำแล้วก็เลยวางซ้ำนี่เมื่อกี้ อันนี้คำเดียวกัน เราจะเปิดซิว่าใช่หรือเปล่าลองคลิกดูค่ะพอคลิกซ้ายปับ๊บพอคลิกซ้ายปับ๊บมันจะโชว์ตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมแล้วคลิกเข้าไป คลิกซ้ายอีกทีหนึ่งตรงนี้นะปุ๊บเห็นไหมคะมันจะโชว์หน้าอ่าหน้าที่สินค้าอยู่เนี่ยค่ะ เนี่ยหน้าเดียวกันตะกี้ที่เราก๊อปมากับหน้านี้หน้าเดียวกันเนาะอ่ะจากนั้นค่ะเราพิสูจน์แล้วว่าใช่คราวนี้เราตั้งชื่อสินค้าก่อน อันนี้ก็คือมันชื่อว่าอะไรวะรถอะไรอะ่ะ เขาเรียกรถอะไรอ่ะ กระปุกอ่ารถกระปุกวินเทจเออรถกระปุกวินเทจเออรหัส เราตั้งรหัสสักนิดนึง อาจจะเป็น อ่าเซฟหนึ่งเก้าแปดสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าอ่าแล้วแต่อ่ะจะแนะนำว่าให้ตั้ง ตั้งตั้งเรียงไปเลยนะวิธีการตั้งเรียงก็ไม่ยากเลยค่ะ คลิกซ้ายหนึ่งครั้งเอาเมาส์คลิก แช่ไว้ตรงนี้ที่มุมนะคลิกซ้ายแช่ไว้ลากลงไปปุ๊บเห็นไหมมันจะเรียงให้เลย เอาใหม่นะลองดูนะ เอาเมาส์ไปคลิกที่ช่องนี้ แล้วเอาเมาส์ไปชี้ที่มุมล่าง ชี้เฉยๆแล้วก็คลิกซ้ายแช่ไว้แล้วก็ลากอ่ะนั้นมันเรียงให้ละเรียบร้อยที่เหลือเราก็แค่มากรอกกรอกกรอกอ่ะเรามาดูต้นทุนกันดีกว่า สินค้าไอกระปุกเนี่ยเท่าไหร่นะเมื่อกี้19.99 US ใช่ไหม19.99ตีค่าเป็นเงินไทยก็699เอาตีว่า700ปัดขึ้นก็แล้วกัน700เราจะขายเท่าไหร่ดี เราจะเอากำไรเท่าไหร่ เออเราจะเอากำไรเท่าไหร่ก็สมมุตินะสมมติว่า990อกำไร200ค่าส่ง ค่าส่งเราอาจจะแบบเขาเรียกอะไรอะจดทะเบียน ลงทะเบียน S EMS อะไรพวกนี้เออ ก็ว่าไป แล้วก็สมมุติว่าหมออก็ 70 อ่าสมมุติว่า 70 มันรู้สึกมันมันอยู่ที่ค่าน้ำหนักด้วยถูกไหม อีกอย่างหนึ่งคุณไม่ต้องห่วงตรงนี้เลยค่ะ คุณดูอะไรนี่นะ เออ เราบวกค่าจัดส่งไป แต่ว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย ตรงนี้คือส่งฟรีนะ อันนี้เราส่งฟรี ถ้าเกิดเป็นดอกชิปอะเออ ถ้าเกิดว่าเป็นพรีออเดอร์เนี่ย คุณสั่งมาเมืองไทย แล้วคุณส่งให้ลูกค้าแนะนำคุณได้เลย โอเคไหมคุณส่งมาเมืองไทย แล้วก็อันนี้คืออยู่ต่างประเทศนะ เออ แล้วสั่งเข้ามา มาที่บ้านคุณเลย แล้วก็คุณส่งให้ลูกค้าเอง นั่นคือพรีออเดอร์แต่ถ้าเกิดคุณจะขายแบบดรอปชิ p ก็คือ คุณสั่งซื้อสินค้าเนี่ยบายนาวเนี่ยซื้อทันที แล้วกรอกที่อยู่ลูกค้าไป นั่นหมายถึงว่า โดยปกติแล้วเนี่ย คุณก็ต้องรับเงินจากลูกค้ามาก่อน แล้วก็จ่ายเงิน คือมัน มัน มันมีอยู่2ออย่างก็คือคุณจะ รับเงินจากลูกค้าเลย หรือว่ามัดจำอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่แล้วแต่กลยุทธ์ในการขายของคุณเนาะเหมือนเหมือนในชั้นปกติก็จะรับเงินก่อน แล้วก็มีหลักคงหลักฐานอะไรกันอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาสบายใจเพื่อให้ลูกค้าเราสบายใจด้วยนะคะยันก็ทำการรับเงินเสร็จปั๊บยันก็มาสั่งซื้อ ก็จะใช้เวลาประมาณสิบสามถึงสิบห้าวันในการจัดส่งนะคะแล้วก็ส่งฟรีเราไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาดูนะ เออเรา รวมแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ย 990 บวกเท่าไหร่นะ670โอ้ยอ่าให้เห็นกันแล้วกัน 990 บวก 70เท่ากับ1,060 1,060บาทที่เราที่เราจะได้จากลูกค้าลบจากทุนดูซิ กำไรของเราก็จะอยู่ที่คันละ360 บาท เออคันละ360 บาทประมาณนี้ ถ้าเกิดรู้ ถ้าเกิดว่าคุณจะสั่งมาเพื่อเพื่อ มาสั่งขายเพื่อมาขายตามตลาดนั้นตลาดนัดที่เป็นลักษณะของเป็นแนววินทงวินเทจอะไรพวกนี้เออก็แล้วแต่ล้วแล้วแต่การวางกลยุทธ์ว่าคุณจะขายสินค้าแบบไหนเห็นไหมคะอย่าเสร็จเรียบร้อยเวลามีลูกสมมุติว่าลูกค้ามาสั่ง ลูกค้ามาสั่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน ตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่าเราจะเอาสินค้าชิ้นนี้นะ คราวนี้ เราทำการเซฟภาพค่ะวิธีการคือเลื่อนลงมาต้องบอกว่าคุณไปหาแอปพลิเคชันของ AliExpress นะ ไปโหลดใน Play Store ดู ลองดูใน iOS ว่ามีหรือเปล่านะคะ Android ก็จะอยู่ใน Play Store มีแน่นอนนะคะ แล้วก็เลื่อนลงมา แล้วก็เวลาเซฟเลื่อนภาพปุ๊บ คลิกขวา เซฟ เราจะเซฟไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ อ่า สอนการสร้างสอนวิธีการสร้างโฟลเดอร์แล้วใช่ไหมคะ วิธีการคือสร้างในได้ดี สร้างในได้ดี แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ไว้ 1 อัน อ่าสร้างไว้โฟลเดอร์ชื่ออะไรก็ได้นะคะ อ่าดิฉันจะสร้างไว้ไหนดิฉัน สร้างไว้แล้วใน โลเดอร์กระปุกออมสิน รหัสใหม่ก็คือรหัส ถัดไปก็คือคลิกขวาเพื่อสร้างรหัสใหม่ ฉันจะแยกเป็นรหัสไว้เลย อืมอันนี้ก็ mm 2198อ่า mm 2198ปุ๊บดับเบิลคลิกเซฟเห็นไหมคะ อันนี้ก็คลิกขวาเขาจะบอกขนาด คือถ้าเกิดว่าสินค้าเราเนี่ยมีขนาดบอกด้วยเนี่ยจะดีมาก คลิกขวาเซฟ อันนี้คือเราจะเอามาขายคนไทยเนาะ อยู่ในโฟลเดอร์กระปุกออมสินรหัส 2168 เหมือนเดิม รุ่นนี้2168 เหมือนเดิม คลิกขวาเซฟคลิกขวาเซฟจะ enter ก็ได้นะเหมือนกันคลิกขวาเซฟ ทันไหมไม่ทันกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ลองทำตามนะคะ คลิปนี้คุณจะเผยแพร่ก็ได้นะ แล้วแต่ แต่ถ้าเกิดดิฉันบอกไว้ก่อนว่า ถ้าเกิดว่าคนคนที่เขาเอาไปดูเนี่ย ถ้าเกิดเขาไม่ได้เตรียมเตรียมเครื่องมือต่างๆ ไว้อ่ะ อาจจะงงงงเล็กน้อย เออ หรือบางคนอาจจะแบบ ถ้าเกิดเป็นอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเผยแพร่ได้ค่ะ แต่ถ้าเกิดคุณไม่เป็นเนี่ยแนะนำแนะนำอีบุ๊กที่ี่ฉัน ให้โหลดเอาไปใช้เนี่ย ลองดูมีครบทุกอย่างเนาะอ่ะเมื่อได้แล้วทำไงต่อครับเปิดแฟนเพจ ปุ๊บ เดี๋ยวนะเลื่อนขอ Copy ตรงนี้นิดนึงจริงๆดิฉันมีกระปุกเอ่อมี มีข้อมูลของกระปุกออมสินอยู่ละเออนี่นี่นี่นี่บอดิฉันจะขายอยู่ในนี้ เมื่อกี้รหัสอะไรนะสองหนึ่งเก้าแปดถูกไหมอืมเรียบร้อย นี่ก็ฟรีจริงๆอ่ะดิฉันฟรีจัดส่งอ่ะ ทีนี้เรามาดูของกัน เราเวลาเราวางของ แนะนำให้สร้างเป็นโฟลเดอร์นะคะ สร้างเป็นโฟลเดอร์เป็นเป็นเป็นอัลบั้มต่างหาก โดยการถ้าเกิดภาพเรามีหลายภาพเนาะคลิกคลิกอ่าโทษค่ะ คลิกตรงนี้ คลิกซ้ายหนึ่งครั้ง แล้วสร้างอัลบั้มรูป แล้วก็เนี่ยภาพที่เราเตรียมไว้เราอยู่ตรงไหนล่ะภาพไปหา ภาพมาเราอยู่ในรหัส2198ถูกไหมดับเบิลคลิกเข้าไป แล้วก็เลือกภาพทั้งหมดด้วยกันจะกดคอนโทรลแช่ไว้แล้วก็เลือกภาพที่เราต้องการก็ได้คลิกซ้าย คลิกซ้ายที่เราเลือกไว้คอนโทรลแช่ไว้นะ เพื่อให้มันเลือกหลายๆอันถ้าเกิดคุณไม่คอนโทรลเกิดอะไรขึ้นคะไม่คอนโทรลนะแล้วก็คลิกเห็นไหมมันมาทีละอัน แต่ถ้าเกิดคุณกดคอนโทรลแช่ไว้ แล้วก็กดจิ้มจิ้มจิ้มมันจะได้อย่างเงี้ยนีะคะ โอเค จากนั้นค่ะกด Open ปึ๊บรอแนะบนึงอ่ะทีนี้ระหว่าง ระหว่างรอมันโหลดแล้วก็พิมพ์บางพาง รหัสอะไรนะเมื่อกี้ f m สองหนึ่งเก้าแปดอออะไรนะ ตั้งชื่ออะไรดี แก๊งวินเทจแล้วกัน วินเทจวินเทจ แอนเดเกงเด the g a n เออแล้วแต่จะตั้งเนาะตั้งได้หมดเลยอืมดอะแกงเออตั้งไปเถอะเออถามว่าตั้งตั้งอย่างนี้แล้วมันมันมันได้ไหมได้ค่ะ แล้วก็อย่าลืมอย่าลืมให้มีคีย์เวิร์ดของเราด้วยคีย์เวิร์ดก็คือคำที่อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยค้นหาเราเจอฉันก็จะใส่คำว่า กระปุกออมสิน แล้วก็วินเทจอบอกราคาเขาหน่อยก็แล้วกัน อ่าวินเทจแท้อ่ะวินเทจแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กว้างคูณยาว อ่ะเลื่อนได้นะภาพพวกนี้เลื่อนได้นะคลิกซ้ายแช่ไว้แล้วก็ลากเข้ามาปุ๊บ เห็นไหมคะ เราเลือกภาพที่ดีที่สุดเอามาโชว์ด้านหน้า คลิกซ้ายแช่ไว้แล้วก็ลากปุ๊บ เห็นไหมเอาขนาดเนี้ยไว้ที่สองก็แล้วกัน แล้วแต่มันมีขนาดด้วย นะคะ อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เอาแค่นี้ก็พออ่า จะใส่ราคาเลยได้ไหมได้อืมเก้าร้อยเก้าสิบจุดศูนย์ฟรีค่าจัดส่งอืมจริงๆถือว่าต้องบอกว่า AliExpress เนี่ย ให้วิเคราะห์นะ AliExpress เนี่ยจะค่อนข้างราคา ค่อนข้างสูงราคาค่อนข้างสูงพอสมควรนะราคาค่อนข้างสูงเออ แต่ก็คือสูงสูงก็ก็ยังยังไม่เท่ากับเขาเรียกอะไรอะ่ะก็ยังได้อยู่นะถ้าเกิดว่าจะจะส่งแบบปลีกๆปกติที่ฉันจะสั่งสินค้าแบบไอทีมาขาย อืมสินค้าชิ้นเดียวอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดคือเอาของมาวางก่อนแล้วถ้าเกิดลูกค้าสั่งก็คือสั่งชิ้นเดียวก็ขายละนะคะขายชิ้นเดียวแล้วก็มาเเวลาสั่งปุ๊บเนี่ยฉันจะสั่งในอาลีเอ็กเพรสอ่ะโพสก่อน นี่คืออาลีเอ็กเพรสนะคะ จบละเรียบร้อยที่เหลือคุณก็แค่ไปทำการโปรโมทหรือว่าอาจจะแบบโพสเลื่อยเปื่อยอ่าไม่ใช่โพสเลื่อยเปื่อยโพสอ่าเรื่องดีๆ ที่อย่างที่ฉันบอกไปว่า ที่บอกไปในอ่าดูหน้าจอสิ บอกไว้ในอีบุ๊กว่าแนะนำการโพสต์ยังไง หรือว่าดิฉันแชร์คลิปของกูรูที่เขาแนะนำวิธีการโพสต์อะไรแบบเนี้ยเนาะก็ลองไปศึกษาดูได้นะคะ อันนี้ตัวโตโลก่อนโพสต์ไว้ อาจจะแปะลายไอดีไปด้วยก็ได้แล้วแต่ หรือแปะจากตรงนี้ก็ได้นะคะ อ่าทีนี้ทีนี้อีกอันหนึ่งยาวหน่อยนะคลิปนี้นะคะ อันนี้คือจาก AliExpress คราวนี้ Ali อ่ากรณีกรณีจะสั่งซื้อ เราต้องล็อกอิน ล็อกอินเสร็จปั๊บ ก็สามารถสั่งซื้อได้เลย ซึ่งเดี๋ยวการสั่งซื้อเนี่ย เดี๋ยวจะเป็นคลิปอื่นๆก็แล้วกันนะ หรือถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาระหว่างนี้เนี่ยสามารถไลน์มาถามเออเอางี้ดีกว่า ใครอยากจะไลน์นะคะแอดไลน์ไว้ เพราะฉะนั้นคนที่มีคลิปนี้ก็คือคนที่ได้ดูคลิปสอนการทำทำขายของออนไลน์เริ่มต้นจากศูนย์บาทเนาะ ไลน์มาแล้วก็ทักมาก็ได้ค่ะว่าดูได้ดูคลิปที่นี่ แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้โหลดอีบุ๊กแต่ได้ดูคลิปเฉยๆเนี่ยออยากจะอาจจะจะได้อีบุ๊กไปไปโหลดดูนะก็ก็สามารถแจ้งมาได้ ก็มีค่าขนม ค่าขนมให้ดิฉันนิดนึง ค่าใช้จ่ายก็คือโหลดละ 550 บาท 550 บาท แล้วก็เอาไปใช้งานแถมอะไรนะแถมที่ปรึกษาฟรีอะว่างั้น โอเคไหมเออ ขอ ขอค่าท้าชาหน่อยอะไรเงี้ย เออ เนาะทีนี้ เรื่องของการสั่งซื้อเดี๋ยวค่อยว่ากัน เพราะจริงๆ จะมีคลิปออกมาทยอยบอกแล้วว่าเรียนจบ เรียนคอร์สจบ แต่เราไม่จบกันก็คือจะสอนจนกว่าคุณจะสามารถขายคล่องอะ่ะขายสินค้าคล่องอะ่ะสามารถปรึกษาได้ตลอดนะคะ วิธีการสั่งซื้อจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ในอีบุ๊กก็แล้วกัน วิธีการสั่งซื้อในของ AliExpress นะคะมันจะมีสอนแหละเนาะเดี๋ยวฉันเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ คราวนี้มาถึง Alibaba ขอโทษค่ะ A EB เอ EB eBay กันบ้างอ่ะเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราเลือกสินค้าคีย์หาสินค้าที่ต้องการก่อน สมมุติว่าดิฉันต้องการ จริงๆมันค่อยสวย ดูที่เลือกมานี่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเค เออเอาอย่างนี้แล้วกัน เอาแบบขึ้นเองดีกว่าเอาแบบใกล้เคียงแล้วกันเซฟมันนี่วินเทจเออ ลองดูสิอ่ะพอได้พอได้นะคะอ่ะมีคนดูตั้ง11 คนละโอเคเราเอาอันไหนดี เลือกมาสักอันก็แล้วกันเนาะงูปลาปลาเอาไปก่อน โหน่ารักจัง อ่ะรถกับอันนี้รถอันนี้ก็แล้วกันอ่ะห้าร้อยกว่าบาทนะเออคลิกซ้ายเหมือนกันเหมือนกันเลยค่ะ เป๊ะเลย วิธีการดูนี่ก็คือราคาสินค้าเนาะห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาท ประมาณนี้นะคะ มีค่าจัดส่งดูดีๆนะคะ ถ้าเกิดมีค่าจัดส่งเนี่ยคุณต้องดูความคุ้มค่าเวลาคุณจะเอาไปขายคุณก็บวกด้วยนะ ค่าจัดส่งฮะเก้าร้อยกว่าบาทเนี่ย บวกขาย สามอ่าห้าร้อยกว่าบาทก็พันสี่พันห้าไปแล้วอะคุณจะขาย คิดว่าขายได้หรือเปล่า ดูความดูความเป็นไปได้ด้วยนะ ถ้าเกิดไม่โอเคก็ อย่างนี้ฉันก็แบ็คดีกว่าบ๊ายบายพันกว่าบาทขายไม่ไหวหรอกไม่น่าจะออก แต่ไม่แน่ แต่ไม่แน่ โอเคไหมแล้วแต่นะคะเเราสามารถใน eBay เนี่ยสามารถกำหนดราคาได้นะ ว่าจะเอาสินค้าราคา สักตั้งแต่ร้อยขึ้นถึง 500 แล้วกันไม่เกินนี้ ดูซิมีหรือเปล่าปึ๊บเออเวลาเราขายก็จะขายไม่เกิน เนี่ยหรือว่าเอาเซฟเอาหน่อยเออไม่เกินเนี่ยเวลาเราขายเวลาเราที่ตั้งขายส่วนใหญ่ที่ฉันจะขายประมาณเนี้ยค่ะประมาณไม่เกินไม่เกินพันอาจจะมีแบบ ที่มันที่มันจริงๆจริงๆอ่ะเออที่เป็นกระปุกออมสิน ก็พันกว่าบาทก็มีเนาะทีนี้ เอาอะไรดีวะ เลือกมาสักอันก็แล้วกันพออยากจะเลือกปุ๊บมันไม่โอเคเลยอ่ะมันไม่ใช่อะกิฟต์นะเวทนา เอาอันแรกก็แล้วกันอ่ะคลิกไหมหน้ารงจาน อ่ะโอเคนี่ 200 กว่าค่าส่งอีกร้อยกว่าบาทอ่ะรวมแล้วทั้งหมด300 410 410 บาทอาทิตย์ว่า410 บาท เหมือนกันเลยค่ะเวลาก๊อปก็คือก๊อปตัวนี้ไปวางในลิงก์วางอันต่อไปรหัส 2199อ่ะนะคะราคาต้นทุนมา200กว่าบาท เราจะขายเท่าไหร่ดี เดี๋ยว นะราคาต้นทุนมา 200กว่าบาทบวกอีกค่าส่งอีก รวมแล้วค่าต้นทุนมา 410 บาท ประมาณนะ 410 บาทเราจะขายเท่าไหร่ดี เวลาจ่ายเงินอันนี้จ่ายผ่านพิพาวได้ จ่ายบัตรผ่านบัตรเครดิตหรือว่าพวกวิชวลการ์ดบัตรเสมือนจริงอะเสมือนบัตรเครดิตอะอย่างเช่นพวกเคเว็บช้อปปิ้งของกสิกร ก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวมีสอนวิธีการแน่นอนอันนี้เวลาเซฟก็เหมือนเดิมค่ะเซฟกระปุกเหมือนกับ AliExpress เป๊ะเลยนะคะ จริง ๆ สินค้าบางอย่างใน AliExpress กับ eBay เนี่ยเหมือนกัน คุณลองก๊อปชื่อภาษาอังกฤษมาแล้วก็ลองหามาวาง แต่ไม่ได้หมายความว่าก๊อปทั้งแถบนะก๊อปมาสักคำสองคำที่มันคล้ายๆกันอะคิดว่าน่าจะคล้ายกันแล้วก็มาวาง อันนี้ต้องใช้ต้องบอกว่าไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษมากแต่ขอให้แค่แบบเขียนพอได้อ่านแปลพอได้นิดหน่อย ใช้กลยุทธ์ใช้ Google Translate แปลเอาดิฉันก็ไม่เก่งอังกฤษเหมือนกันเนาะ ก็ใช้งูปลาปลาเอาอะไรเงี้ยเออก็ลองดูนะคะ แล้วก็มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ไว้หรือว่า อะไรอ่ะเมื่อกี้ติดต่อได้ผ่านไลน์เมื่อกี้ให้ไลน์ไปแล้วหาไม่เจอก็ลองกลับไปดูใหม่นะคะ คลิปนี้ยาวพอสมควรประมาณ 30 นาทีนะคะก็เมื่อเสร็จแล้วค่ะ จะทำยังไงให้โพสต์น่าสนใจวิธีการโพสต์ดิฉันแบ่งปันจากความรู้จากกูรูให้นะคะกูรูให้ก็แล้วกันแต่ไม่แนะนำแบบของดิฉันนอกเพจนี้ทำเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะ สังเกตว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปดูเนี่ยจะมีแต่สินค้า ไม่มีการโพสสารงสาระหรือว่าเนื้อหาดีๆเลย อันนี้ก็ไม่เหมาะเหมือนกันเหมาะไหมมันอาจจะเหมาะถ้าเกิดว่าแฟนเพจคุณน่ะมีลูกค้าเยอะแล้ว เยอะมีลูกค้ามีมีคนติดตามเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันคนละ คุณใส่สินค้าอย่างเดียวก็ไม่ไม่มีใครว่า แต่ถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยแนะนำให้ ให้ทำตามที่ที่ฉันบอกเทคนิคการโพสนะคะ เดี๋ยวจะแชร์ไว้ในอีบุ๊กกันแล้วกัน วันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยที่ติดตามรับชมทั้งคนที่มาจากเอ่อ i m a g e c o s e c o m หรือว่ามาจากอ่าช anel อื่น ๆ มาจากอีบุ๊กนะคะก็เจอกันใหม่ขอ ให้มีความสุขสนุกกับการค้าขายเฮงๆรวยๆ นะคะ สวัสดีค่ะ